ที่ 44 นะคะ การหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ กรณีที่ลิมิตมีค่าเป็นอนันต์หรือตัวถูกหาปริพันธ์เป็นฟังก์ชัน ไม่ต่อเนื่องตอนที่ 1 ค่ะ ในตอนนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx นะคะ เมื่อ a ที่เป็นลิมิตล่างมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ หรือ b ที่เป็นลิมิตบนมีค่าเป็นอินฟินิตี้นะคะ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบหรือ improper integral นะคะ ในภาพรวมก็จะแบ่งเป็น 3 แบบอะค่ะ คือแบบที่ 1 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เราพิจารณาลิมิตของการหาปริพันธ์นะคะ เมื่อ a ที่เป็นลิมิตล่างเนี่ยมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ หรือ b ที่เป็นลิมิตบนมีค่าเป็นอินฟินิตี้อะค่ะ ส่วนตัวฟังก์ชัน f(x) ในกรณีนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่ะ แบบที่ 2 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะที่อยู่ในรูปอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx เหมือนกัน แต่เราจะพิจารณาที่ f(x) นะคะเมื่อ f มีจุดที่ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะส่วนแบบที่3นะคะปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นทั้งแบบที่ 1 แล้วก็แบบที่2อะคะะแบบที่ 2 a กับ b เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะ ทีนี้บทนิยามที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราจะหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปแบบที่1เนี่ยแบบไหนนะคะปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปแบบที่ 1 ก็คืออยู่ในรูปอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะเมื่อลิมิตล่างคือ a ของเราเนี่ยเป็นลบอินฟินิตี้ หรือ b ที่เป็นลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้อะค่ะ ส่วนฟังก์ชัน fx ของเราเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะ โดยแยกพิจารณาเป็น 3 กรณีดังนี้นะคะ กรณีที่ 1 ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึง b ปิดที่ b นะคะ เราจะได้ว่าในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ที่มีลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้เนี่ยค่ะ เราก็จะใช้ลิมิตนะคะ มาช่วยในการหาค่ะก็คือเราจะเปลี่ยนลบอินฟินิตี้ตัวนี้เป็นตัวแปร t นะคะ แล้วก็เทคลิมิตีตัวนี้เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ค่ะส่วนในกรณีที่ 2 นะคะ ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a นะคะ ถึง infinity แล้วแล้วก็ ในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบนี้ก็คือมี b ที่เป็นลิมิตบนเป็น infinity นั่นเอง เราก็จะเปลี่ยน infinity ตัวนี้ค่ะ เป็นตัวแปร s ซะแล้วก็ take limit s ตัวนี้เข้าใกล้ infinity อะค่ะ เพราะนั้นในการที่จะเปลี่ยนลบ infinity หรือ infinity เป็นตัวแปรนะคะะจะ t หรือ s ก็ตาม ถามว่าอยาก ลี่ยนเป็นตัวแปรอื่นได้ไหม เปลี่ยนได้ค่ะ แต่ว่าขออย่าเป็นตัวแปร x นะคะสำหรับทั้งสองกรณีที่พูดไปนะคะ เราก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบด้านซ้ายมือเนี่ยลูกเข้า ถ้าลิมิตด้านขวามือค่ะหาค่าได้ แล้วก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบด้านซ้ายมือลูกออกนะคะถ้าลิมิตด้านขวามือของเราหาค่าไม่ได้อะค่ะ กรณีที่ 3 นะคะ ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แล้วนะคะ ในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบนี้ก็คือ ลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้แล้วก็ลิมิตบนก็เป็นอินฟินิตี้เนี่ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนนะคะ โดยแยกเป็นผลบวก ของปริพันธ์ไม่ตรงแบบกรณีที่ 1 แล้วก็กรณีที่2โดยจุดที่แยกนะคะเป็นผลบวกเนี่ยอของการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์เนี่ยก็คือที่จุด C นะคะ C ตัวนี้ของเราเนี่ยอันนี้เป็นลิมิตบนใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ก็ C เป็นลิมิตล่าง C ตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนจริงนะคะหรือค่าคงตัวที่อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ค่ะ ทีนี้พอผลบวกทั้งสองตัวนี้อยู่ในรูปแบบที่หนึ่งแล้วก็รูปแบบที่สองใช่ไหมคะ เราก็จะใช้กรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองมาช่วยในการหาค่าปริพันธ์อันนี้นะคะ สำหรับในกรณีที่สามเนี้ย จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบด้านซ้ายมือของเรา ลูกเข้า ถ้าลิมิตด้านขวามือ นะคะก็คือที่อยู่ในรูปผลบวกเนี่ยค่ะต้องหาค่าได้ทั้งคู่นะคะทีนี้ในกรณีที่ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ จะกล่าวว่าลูกออกนะคะถ้าลิมิตทางขวามือที่เป็นผลบวกเนี่ยค่ะถ้าตัวใดตัวหนึ่งหาค่าไม่ได้นะคะเราก็จะสรุปว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราก็ลู่ออกค่ะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะเพื่อเสริมความเข้าใจ ตัวอย่างนี้เขาให้หาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก 2 ถึงอินฟินิตี้นะคะ ตัวถูกอินทิเกรต หรือตัวถูกหาปริพันธ์ของเรา ก็คืออยู่ในรูปของเศษหนึ่งส่วน x คูณด้วยล็อก x ฐาน e ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะ และอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x นะคะให้พิจารณาว่าตรงนี้จะอยู่ในรูปแบบที่ 1 เพราะว่า แล้วเข้ากับกรณีที่2นะคะ เพราะว่าพิจารณาตัวฟังก์ชันก่อนนะคะ ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรต จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในช่วงที่อินทิเกรตคือ 2 ถึงอินฟินิตี ฟังก์ชันที่อินทิเกรตของเราตัวนี้อยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมคะ จะเห็นว่าตัวหารเนี่ยเป็น 0 เมื่อ x เท่ากับ 0 กับ x เท่ากับ1นะคะ เพราะว่าล็อก1 ฐาน e ได้ 0 ใช่ไหมคะ แต่ว่า 0 กับ 1 ไม่ได้อยู่ในช่วงของการหาปริพันธ์หรือของการอินทิเกรตนะคะ แล้วก็ลิมิตบนของเราคืออินฟินิตี้นะคะ เราก็ได้เลยได้ว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มาเนี่ย อยู่ในรูปแบบที่ 1 แล้วก็กรณีที่2นะคะ เราก็เลยจะเปลี่ยน infinity ของเราเป็นตัวแปร s ซะแล้วก็ take limit s เข้าใกล้ infinity ค่ะ ทีนี้จะเห็นว่าดังด้านขวามือเนี่ย อยู่ในรูปของทั้งหาลิมิตด้วยทั้งอินทิเกรตด้วย เราจะทำอะไรก่อนดีล่ะ ในที่นี้นะคะก็ให้ทำอินทิเกรตก่อน แล้วค่อยมาเทคลิมิตค่ะ ในการอินทิเกรตนะคะเทคนิคที่ใช้ก็ใช้วิธีการแทนค่าหรือเปลี่ยนตัวแปรนะคะก็คืออให้คิดไว้ในใจนะคะว่าเรามอง u ของเราคือล็อก x ฐาน e ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหา du นะคะเราจะได้เศษ 1 ส่วน เศษ 1 ส่วน x แล้วก็ dx พอดี พราะนั้น du หรือ d log x ฐาน e มันก็คือ เศษ1ส่วน x dx จากรูปที่ให้มานะคะที่ต้องการอินทิเกรต ถ้าเรามองก็ อ๋ออินทิเกรตตัวนี้ก็คือ เศษ1ส่วน u กำลัง2 du นะคะ ถ้าเราเอา u ไว้ในใจเขียนแบบด้านตรงนี้อยู่ในรูปตัวแปร x ลิมิตของการหาปริพันธ์หรือลิมิตของการหาอินทิเกรตนะคะ ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม แต่ถ้าเราอยากจะเขียน u ออกมา นะคะ เราก็ต้องเปลี่ยนลิมิตของการอินทิเกรต นั่นคือเมื่อ u เป็น เมื่อ u เป็น log x ฐาน e นะคะ แล้วเมื่อ x เป็น 2 u ของเราก็จะเป็น log 2 ฐาน e ค่ะ เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อ x เป็น s นะคะ ลิมิตบนของเราก็จะกลายเป็น log s ฐาน e ค่ะอ่ ทีนี้เมื่อเราเอา U ไว้ในใจนะคะ เราก็มองได้เลยค่ะว่า อ๋อ เศษหนึ่งส่วน log x ฐาน e ยกกำลังสองเนี่ยก็คืออ log x ฐาน e ยกกำลังลบสองนั่นเอง แปลว่าเราก็จะอินทิเกรต u ยกกำลัง ลบสอง du เราก็ใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n du นะคะะโดยมอง n ของเราเป็น ลบสองนะคะ สูตรนี้ก็ใช้บ่อย ก็ได้ u ยกกำลัง n บวก 1 หารด้วย n บวก1นะคะ ก็เลยกลายมาเป็น log x ฐาน e ยกกำลังลบ 1 หารด้วย ลบ1นะคะ ทีนี้เดี๋ยวก่อนแทนค่า แล้วก็เขียนรูปจัดรูปสมัยนะคะ log x ฐาน e ยกกำลังลบ 1 ก็คือเศษ 1 ส่วน log x ฐาน e นะคะ แล้วก็มีลบตรงนี้ ทีนี้เพื่อให้การแทนค่าไม่ยุ่งยากนะคะเราก็จะดึงลบหนึ่งเนี่ยที่เป็นค่าคงตัวหรือค่าคงที่เนี่ยออกมานอกลิมิตก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยแทนค่าที่ไหนมี x แทนค่าด้วยลิมิตบนคือ s เข้าไป แล้วก็ลบด้วยที่ไหนมี x ก็แทนค่าด้วยลิมิตล่างคือ 2 ค่ะ แล้วเราก็ทำการหาลิมิตเมื่อ s เข้าใกล้ infinity นะคะ infinity คือสัญลักษณ์ที่แทนจำนวนที่มีค่ามากๆนะคะ log s ฐาน e ก็จะเข้าใกล้ infinity ด้วยนะคะนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วน infinity หรือเศษหนึ่งส่วนที่มีค่ามากๆพจน์แรกนะคะเมื่อหาลิมิตก็จะเข้าใกล้ศูนย์ค่ะส่วนพจน์หลังนะคะ เนื่องจากว่าเศษหนึ่งส่วนล็อกสองฐาน e เนี่ย มันเป็นค่าคงตัวนะคะ ลิมิตของค่าคงตัวก็จะได้ค่าคงตัวนะคะ ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนล็อกสองฐาน e ค่ะ แล้วก็เอาลบคูณเข้ามานะคะ ก็กลายเป็นบวกค่ะสรุปนะคะ ก็เลยทำให้เราได้ว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ ที่เขาต้องการให้เราหาค่า ออกมาหาแล้วมีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนล็อก2ฐาน e ซึ่งตัวนี้เป็นจำนวนจริงก็ถือว่าลิมิตด้านขวามือมันหาค่าได้ ก็สรุปว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มามันก็ลู่เข้าอะค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ในตัวอย่างที่ 2 ให้หาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะให้หามา 2 ข้อนะคะ และพิจารณาด้วยว่ามันลู่เข้าหรือลู่ออก ทีนี้ทั้งสองข้อเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าตัวถูกอินทิเกรตนะคะ ของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะ ต่างกันเฉพาะลิมิตของการหาปริพันธ์หรือของการอินทิเกรตของเราเนี่ย ลิมิตล่างเหมือนกันค่ะ คือเป็นลบอินฟินิตี้แต่ลิมิตบนในข้อ 1 เป็น 0 ในข้อล่างเป็นอินฟินิตี้นะคะ เพราะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะใช้ผลในข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช้หา ปริพันธ์ไม่ตรงแบบในข้อ2นะคะะเรามาหาพี่นาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะในข้อที่1ของเรา ก่อนอื่นเลยพี่นาฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยคือ x ส่วนด้วย square root x กำลัง2บวก 9 ที่เป็นตัวถูกอินทิเกรตเนี่ยจะเห็นว่าต่อเนื่องนะคะทุกค่า x เลยแล้วก็ในช่วงที่เราหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตนะคะก็เลยทำให้เราได้ว่า ในเมื่อลิมิตล่างคือ ลบอินฟินิตี้เนี่ย มันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่ 1 แล้วก็กรณีที่ 1 นะคะเราก็เปลี่ยนลบอินฟินิตี้ของเรา เป็นตัวแปรทีซะแล้วก็เทคลิมิตทีเข้าใกล้ ลบอินฟินิตี้อะค่ะเราก็อินทิเกรตก่อน ใช่ไหมคะ เช่นเดียวกันค่ะ เทคนิคของการอินทิเกรตของเรา เราก็จะมอง u ของเราเนี่ยคือ x กำลัง2บวก9นะคะแล้วก็ du ของเราก็คือ 2x dx แต่เรามีอยู่ x dx ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x dx ของเราก็คือเศษ1ส่วน 2 du ค่ะ du ก็คือ dx กำลัง2บวก9นะคะ เศษหนึ่งส่วนสแควร์รูท x กำลังสองบวกเก้าเราก็เขียนใหม่เป็น x กำลังสองบวกเก้ายกกำลังลบหนึ่งส่วนสองอะค่ะก็เลยทำให้เราได้ว่า ตัวนี้ของเราก็อินทิเกรต u ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ du ใช่ไหมคะ ใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n เช่นกัน โดย n ของเราเป็น ลบหนึ่งส่วนสองนะคะเราก็ย่อมได้ ยูยกกำลังเป็นไงคะลบ1นึ่งสองบวกด้วย1นะคะก็ออกมาเป็น u ยกกำลัง 1 ส่วน 2 หรือ square root x กำลังสองบวก 9 อย่าลืมหารด้วย 1 ส่วน2นะคะซึ่ง 1 ส่วน 2 มาตัดกัน 1 ส่วน 2 อยู่ข้างหน้า ก็หมดกันไป แล้วเราก็แทนค่าลิมิตบนลบด้วยลิมิตล่างนะคะที่ไหนมี x เราก็แทนด้วย 0 เข้าไปนะคะ ซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นสแควร์รูทเก็คือได้ออกมาถอดรากที่ 2 ออกมาได้3นะคะ แล้วก็ลบด้วยเอา t แทนเข้าไปที่ x นะคะ ก็กลายเป็นสแควร์รูท t กำลัง 2 บวก9นะคะ เมื่อเทคลิมิต t เข้าใกล้ ลบอินฟินิตี้ ลบอินฟินิตี้ยกกำลังสองใช่ไหมคะ ก็ได้เป็นบวกอินฟินิตี้ บวกอินฟินิตี้บวกอีก9มากมากบวกอีก9ก็ได้มากมากค่ะก็คือได้อินฟินิตี้ถอดรากที่2ก็ได้อินฟินิตี้แต่มีลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ ก็กลายเป็น 3 ลบอินฟินิตี้ลิมิตที่เทคทีเข้าใกล้ลบอินฟินิตก็เลยได้ออกมาเป็น ลบอินฟินิตี้นะคะก็หมายความว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มาหาลิมิตออกมาแล้วได้เป็นลบอินฟินิตี้ ซึ่งไม่ใช่จำนวนจริงก็แปลว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ ดังนั้นปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มาก็ลู่ออกอะค่ะเราก็จะใช้ผลในข้อ1นะคะมาหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบในข้อ2ก็คือ ในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นแบบที่1นะคะก็คือฟังก์ชัน f(x) เนี่ย ที่ให้มาตัวถูกหาปริพันธ์เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง แต่ว่าเข้ากรณีที่ 3 ก็คือ ลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้ ลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้ นะคะ เราก็แยกเป็นกรณีที่ 1 บวกด้วยกรณีที่2นะคะ จุดที่เราจะแยกปริพันธ์ของเรา หรืออินทิเกรตของเรา เราใช้ตัว c นะคะที่เป็นค่าคงตัวอะไรก็ได้ค่ะ แต่ที่นี้เราเลือก0 ด้วยเหตุผลที่เราจะใช้ข้อ1นนะคะ มาเอามาหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบในข้อ2นะคะ ทีนี้เราทราบว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะในก้อนที่1ของเราเนี่ยมันลิมิตหาค่าไม่ได้ก็คือมันลูกออก ก็เลยส่งผลให้ปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเรา ในข้อ 2 คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของตัว fx dx ที่โจทย์กำหนดมาให้ตัวนี้ก็ลูกออกด้วยอะค่ะ บทสรุปของตอนนี้นะคะ เราก็ได้ศึกษาบทนิยาม แล้วก็ตัวอย่างการหาค่าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ แบบที่1นนะคะ ที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f x dx นะคะเมื่อ a ที่เป็นลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้ หรือ b ที่เป็นลิมิตบนเนี่ยเป็นอินฟินิตี้ แต่อย่าลืมพิจารณาฟังก์ชัน f ด้วยนะคะ f ตัวนี้ต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่ะทีนี้สำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ในแบบที่ 2 และแบบที่ 3 นะคะ เราก็จะหาในตอนต่อไปค่ะ ทีนี้บางคนยังก็สงสัยว่า เอ๊ะ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี่ย จะมาใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะ ที่เป็นบทประยุกต์ของมัน ก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ thank you